位同学好สวัสดีผู้เรียนทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะ เราชื่อมีคำศัพท์และประโยคในเรื่องของบริการทัวร์มาฝากกันค่ะ ก็ถ้าเผื่อว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะ มาติดต่อขอซื้อทัวร์นะคะ เราจะพูดอะไรกับเขาบ้าง จะแนะนำทัวร์ดีๆ อะไรให้เขาฟังบ้าง เราไปดูคำศัพท์กันค่ะ ว่ามีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างลุยสิงลุยสิง เดินทาง

乘船游览เฉงชวนโยหลานล่องเรือเที่ยว เจียเฉียนเจียเฉียน ราคา เก่ย优ยหุยเกยเยหุยลดราคา สมนาคุณเป็นพิเศษเชียนชวนเชอเชชวนเชอบรชัวเชวนเชวน海报 เชื่อนชวนหายเป้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ต่อไปเรามาดูประโยคเกี่ยวกับการจองทัวร์กันนะคะ我要找周末旅游套餐我要找周末旅游套餐ฉันต้องการหาแพ็กเกจ ในวันหยุดสุดสัปดาห์有哪些景点可以推荐吗有哪些景点可以推荐吗 มีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ您对在曼谷市内拜佛的旅游套餐感兴趣吗？您对在曼谷市内拜佛的旅游套餐感兴趣吗？คุณสนใจแพ็กเกจไหว้พระรอบเมืองกรุงเทพไหมคะ เจียวทงฟูอู您可以选择乘船坐火车或是坐巴士。 交通服务您可以选择乘船、坐火车或是坐巴士。การบริการการเดินทางคุณสามารถเลือกการเดินทางโดยการล่องเรือ นั่งรถไฟโดยสารรถบัสค่ะ我向您推荐潜水、爬山和竹筏漂流，好不好？我向您推荐潜水。 爬山和竹筏漂流好不好ดิฉันแนะนำให้ไปดำน้ำปีนเขาและล่องแพดีไหมคะ我们会为各位准备好全部设备我们会为各位准备好全部设备。ทางเราจะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ให้ทุกท่านเองค่ะ包括救生衣和安全帽，我们也准备好了。 包括救生衣和安全帽我们也准备好了รวมทั้งเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อกเราก็เตรียมไว้แล้ว อย่าลืมนำคำศัพท์ประโยคไปฝึกฝนและทบทวนกันนะคะชชืื่่ออฟ去า饭吧我请客